พี่วุฒิอยู่ในสายแล้วพี่วุฒิสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณวีอ่าพี่วุฒิได้ยินเสียงวีชัดเจนไหมฮะ ชัดเจนครับผมครับ ได้ครับพี่ได้ เดี๋ยวพี่วุฒิเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกับที่คุยกันเมื่อวานปะอ๋อเมื่อเมื่อวานที่เล่าในช่องพีเหรอ ใช่คนละเรื่องใช่ไหม คนละเรื่องครับ เมื่อวานเป็นเรื่องของเพื่อนที่อยู่อ่า ต่างประเทศ เฮ้ยเรื่องเนี้ย เรื่องเนี้ย เรื่องเนี้ย โอ้โหคันหัวเลยอ่ะ เปลี่ยน เรื่องได้ไหมเรื่องเรื่องเมื่อคืนนะเปลี่ยน เรื่องได้ไหม อยากฟังเรื่องเมื่อคืนมากกว่า อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการได้ฟังเรื่องเมื่อคืนมาก อ๋อ งั้นก็ได้ได้ได้เอาไหม นะนะนะนะโอเคโอเคนะฮะ วันนี้นะฮะ เดี๋ยวให้ พี่วุฒินะ เอาเรื่องที่ได้เล่าเมื่อวานในช่องพี่เอชบาแก้วมาเล่ากับเราดีกว่า ผมรู้สึกว่า เรื่องเนี้ย ฟังแล้วโคตรพีคเลยนะ ฮะ แล้วก็อยากจะฟังอีกสักรอบหนึ่งเมื่อวานเนี้ยผมเข้ามาฟังพี่วุฒิตอนช่วง ท้าย ๆ หน่อยไม่ ไม่ท้ายเกือบเกือบเข้ากลางเรื่องตอน เพื่อนกำลังจะกลับบ้าน ครับ เออ แล้วผมไม่ได้ ฟัง ช่วง ต้น ต้นเรื่องไป ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมาทันตั้งแต่ ต้นเรื่องเลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไง ให้พี่วุฒิเล่าเรื่องนี้ใหม่ดีกว่า ชื่อเรื่องว่าไงนะพี่วุฒิ ชื่อเรื่องอเดี๋ยวขอใช้ใช้ชื่อเรื่องที่พี่พี่ตั้งให้เลยกันรักลวงหลอน รักลวงหลอนใช่ครับ เรื่องนี้เหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงอะเกินซะหน่อยครับพี่ ก็งั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะได้ครับ ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณบีครั้งนะครับ สวัสดีแอดมินโกสตอรี่และสวัสดีแฟนๆรายการโกสตอรี่ทุกท่านนะครับผมครับผม คือเรื่องนี้ผมได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนของผมเมื่อราวปลายเดือนที่แล้วแหละ อืคือตอนนี้ถ้าใครที่เป็นเพื่อนในเฟซผม หรือได้ติดตามผมจะรู้ว่าตอนเนี้ยผมมาทำงานอยู่ที่หัวหินครับ ครับ แล้วก็บังเอิญว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ก็ได้พบเจอกับเพื่อนคนหนึ่งก็คือว่าชื่อไอ้จำเจ้าจำเริญจำเริญจำเริญนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับจำเริญจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือกัมพูเดียนี่แหละกัมพูเดียนี่เขมรไหมพี่เขมรปะ ช่แบบคะแนนครับกำวิชาเนี่ยแหละครับผม ก็คือที่กำลังมีเรื่องพิพาทกันกับของเราของไคยเราอยู่ตอนนี้แหละครับ ครับ แต่แต่จำเริญไม่ใช่คนในในกลุ่มนั้นนะจำเริญเขาจะรักประเทศไทยมากเขาชอบครับ ก็คือได้เจอกันก็คือผมกับจำเริญเนี่ยไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีได้แล้วแหละ อืมเพราะแต่ก่อนคือ ก่อนเมื่อราวสักสิบปี ก่อนผมก็ได้มาทำงานที่หัวหิน ก่อนที่จะมาอยู่ร้านนี้ผมอยู่ อีกร้านหนึ่งแต่ก็ได้เจอกับจำเริญอยู่ที่ร้านนั้นแล้วทำงานอยู่ด้วยกันประมาณสักปีหนึ่งมั้งแล้วทีนี้จำเริญมันก็บอกว่าคือตัวของจำเริญอ่ะ มาอยู่เมืองไทยประมาณสักสามปีแล้วอยากกลับบ้านก็เลยขอลางานที่ร้านกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาพอจำเริญลากลับบ้านไป ผมก็ไม่ได้เจอจำเริญอีกเลยเพราะว่าผมทำงานได้อีกสักพักผมก็ออกจากร้านนั้นแล้วก็มาอยู่ที่ร้านนี้ก็ยไม่ได้เจออีกเลยจนมีโอกาสได้เจอด้วยความคิดถึงกันก็ได้ ตั้งวงสังสรรค์กันนะครับ ก็คุยกันไปคุยกันมาก็ ถามสะทุกสุขดิบเออเป็นไงบ้างเนี่ยไปเจอกันสิบปีมีครอบครัวมีลูกมีเมียอะไรหรือยังอะไรเงี้ย พอผมถามคำนี้ไปอยู่ๆมันเหมือนไปจี้ใจดำจำเริญหรือเปล่าไม่รู้คุณบีจำเริญก็เงียบไปแล้วอยู่มันก็พูดกับผมขึ้นมาครับ ครับว่าพี่ พี่เชื่อเรื่องผีป่ะโอ้โหเปิดหัวมาอย่างนี้แหละพี่ เราเปิดหัวมางี้เราก็พึงหูพึ่งสิเพราะเข้าทางเราเราชอบอยู่แล้วบอกโอ้พี่เชื่อพี่ชอบอยู่แล้วครับทำไมมีหรือไง มีเรื่องเล่าให้ฟังไง บอกมีผมเจอมากับตัวผมเองอ้าเล่าเลยเราจำเริญก็เลยเล่าว่า ตอนที่มันกลับบ้านไป คือตอนนั้นก่อนที่จำเริญจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้คุยกับพ่อกับแม่ก็สิบกว่าปีสิบปีที่แล้วมันก็โทรศัพท์มือถือมันก็มีใช้แล้วนะอืม มันก็ได้โทรติดต่อกับพ่อกับแม่ว่าเออเดี๋ยวมันจะกลับบ้านวันนั้นวันนี้นะครับ แล้วกลุ่มเวลามันก็กลับ แต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นน่ะอ e c ยังไม่ไม่น่าจะยังไม่เปิดนะอืมเออแล้วการเข้าออกของของจำเริญระหว่างประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านเทศเนี้ยเขาเรียกว่าจะมีช่องทางธรรมชาติ อ่าครับที่ที่เขาจับกันบ่อยๆนั่นแหละแถวนั้นอ่ะ อ่า นึกออกพี่ใช่ใช่ จำเริญก็เออก็กลับออกเส้นนั้นเหมือนกัน ครับ ทีนี้ระหว่างทางกลับ มันก็ต้องเดินเข้าป่าผ่านป่าใช่ไหม อืมพอเดินเข้าป่า คือมันป่าจะค่อนข้างจะเป็นป่ายาวเนี่ยมันก็เดินไป จนมันใกล้จะถึงสุดขอบป่าแล้วก็จะถึงเป็นทางเข้าหมู่บ้านของตัวจำเริญแล้วแหละ ครับ ระหว่างทางคือตอนนั้นจำเริญก็ดีใจเดินจะได้กลับ บ้านแล้วไม่ได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่มาสองสามปีแล้วคิดถึงเนาะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะพ้นป่ามีคนสองคนมายืนดักหน้ามันไอ้สองคนนี้ก็ใส่หมวกไอ้โม่งเลย ปิดหน้าปิดตา ครับ มาป้นเหรอพี่ไอ้สองคนนี้ก็คือมา ถือมีดมาดักจี้จำเริญอืคือบ่อยจำเริญว่า มีเงินเท่าไหร่ก็ส่งมาให้มันให้หมด อื แต่ด้วยความที่จำเริญตอนนั้นคือกูว่าทำงานมาหนักสามปี คือสู้กินอดเก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้เงินมาจะให้มันมาใช้ง่ายๆยังไง มันก็สู้ อืมจำเริญก็สู้ด้วยความที่จำเริญมันก็มีศิลปะการต่อสู้อยู่มันก็พอสู้ได้แหละแต่ด้วยความที่ตัวมันแค่คนเดียวน้อยทางนั้นสองคนอ่ะมันก็เลยด้วยความที่ว่าอ่า พวกมากมันก็ได้เปรียบใช่ไหม สู้ไปสู้มาจำเริญก็เสียท่านะล้มลงแ้ะไอ้สองคนนั้นก็จะซ้ำคือเตรียมจะถือมีดมาแทงจำเริญแหละ อืมอืมคือจำเริญตอนนั้นคิดว่ามันคงไม่รอดแล้วแหละแต่เหมือนชะตาของจำเริญมันยังไม่ขาดไงครับ ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมาช่วย เออคือไม่รู้ใครไม่รู้มาก็มา กระโดดถีบกระโดดเตะไอ้สองคนเนี้ยครับแต่ก็ต่อสู้กันแล้วเหมือนไอ้สองคนเนี้ยพอเห็นหน้าคนที่มาใหม่มาช่วยจำเริญนับอ่ะ อยู่ไอ้สองคนนี้มันก็แหกปากร้องตกใจแล้วมันก็วิ่งหนีไปเลย อืคือตอนนั้นจำเริญมันก็ก็ดีใจแล้วรอดมาได้แล้วก็อยากจะขอบคุณผู้มีพระคุณเนาะครับ มันก็จะขอบคุณพอมันเห็นหน้า ผู้มีพระคุณชัดๆแค่นั้นแหละอโอ้มันก็ดีใจมันก็โผล่เข้าไปก่อนเลยใครพี่ เพราะว่าคนที่มาช่วยจำเริญก็คือไอ้เจ้าเกี้ยงเจ้าเกี้ยงนี่เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีเพื่อนตายของมันเลยอ๋อครับ อืมโอ้มันก็ดีใจมาก ไม่ได้เจอหน้าเจ้าเกียงมาสองสามปี แล้วก็เออดีใจก็ถามเอ้ยเจ้าเกียงมาได้ไง อะไรเนี่ย รู้ได้ไงเนี่ยเจ้าเกียงบอกว่าเนี่ยข้าก็มารอเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นคือจำเริญก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้สงสัยว่า เออเกียงรู้ได้ไง ว่าจำเริญจะกลับมาเพราะพวกคงคิดว่าพ่อแม่ของตัวจำเริญเองแหละน่าจะบอกเจ้าเกียงด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ย เจะเกียงก็เลยมารับก็ระหว่างทางก็เดินคุยกันสารสารทุกสุขดิบไปนี้จำเริญก็เลยถามว่าเออแล้ว ไอ้เฮียงอ่ะ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับ คือคนชื่อเฮียงนี่ก็คือเป็นเมียของเจ้าเกียงนี่แหละ อืม แต่ตอนในจำเริญถามจำเริญมันก็อยากจะรู้ว่าเฮียงเป็นไงบ้างไงเกียงก็บอกว่าเฮียงก็สบายดี อืม คือพอได้ยินว่า ไอ้เจ้าเกียงบอกเฮียนสบายดีจำเรยก็ใจชื้น ก็มีอะไรก็เดินคุยหาทุกสุขดิบกันไปทีนี้พอพอถึงจะทางเข้าบ้าน อยู่ไอ้เกียงก็บอกว่า เออ บอกให้จำเรยนอ่ะกลับเข้าบ้านไปก่อนตัวมันติดธุระเดี๋ยวมันขอแวะไปทำธุระแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยครับจำเรยก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปพ่อแม่เห็นหน้าก็ดีใจก็เออได้เจอญาติพี่น้องได้เจอหน้าพ่อแม่ อืม หลังจากนั่งพักนั่งไรหายเหนื่อยปั๊บ มันก็คิดถึงไอ้เจ้าเกียงกับเฮียงขึ้นมา อืมมันก็เลยตัดสินใจไปบ้านของเกียง เพื่อนรักของมัน ครับ ไปถึงก็ เออ ก็ไม่เจอเกียงกับเจอเฮียงเฮียงก็คือเมียของเจ้าไอ้เจ้าเกียงนี่แหละ ครับ อ่า พอ ยังเห็นหน้าจำเริญ ก็ตกใจก็ดีใจก็ถามเอ้าพี่จำเริญกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็พี่ว่าจำเริญก็ต่อเพิ่งมาถึงเนี่ยมาแล้วถามต่นทุกสุขดิบนั้นถามว่าเออแล้วอยู่ๆไอ้จำเริญก็ถามว่าอ้าเอียงแล้วเกียงไปไหน เนี่ย พี่อุตส่าห์แวะมาหามัน เออพอเฮียงได้ยินไอ้จำเริญถามว่าถามหาเกียงเฮียงก็ทำท่าตกใจ แล้วเฮียงก็พูดว่า คือพูดทั้งน้ำตา อยู่เฮียก็ร้องเฮียงก็ร้องไห้ออกมาแล้วพูดทั้งน้ำตา คือตอนนั้นเนี่ยจำเริญตกใจมากทำไมเฮียงถึงร้องไห้ เออเฮียงบอกว่า พี่เกี้ยงอ่ะ เขาไปทำงานที่ประเทศไทยได้สองปีแล้วอแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาหาเฮียงเลย ติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ ครับ ไม่รู้ยังไงคือพยายามโทรติดต่อก็ติดต่อไม่ติดสงสัยพี่เกี้ยง คงจะมีเมียใหม่แล้วคงจะทิ้งเฮียงไปแล้วเนี้ยนอกใจเมียซะงั้นคือพอคือพอจำเริญได้ฟังจำเริญตกใจเออบอกไม่ใช่ไม่จริง ก็พี่เพิ่งเจอมันเนี่ย มันมาช่วยพี่ตอนพี่มาพี่โดนดักจี้ดักป้นอ่ะมันคนมาช่วยพี่ ครับอ่าพอเฮียงได้ฟังเฮียงก็อ้าจริงเหรอแล้วพี่เจอพี่เกียงตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ย พี่เกียงไม่กลับบ้านมาสองปีแล้วนะอย่างเงี้ย ครูก็ตกเถียงกันก็ครับ ก็เหมือนจะพยายามตามหาเกียง แต่ก็ตามหาไม่เจอทีนี้ จำเริญก็งงตกใจ แล้วตกลงไอ้เกียงมาช่วยมันแล้วมันไปไหนทำไมไม่กลับบ้านมาหาเมียคือจำเริญก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ครับ แล้วก็กลับบ้าน พอหลังจาก คุยสาทุกสุขดีกับเพียงอะไรเสร็จก็กลับบ้านไปพักผ่อนตกกลางคืนจำเริญก็นอนฝัน ปรากฏว่าฝันเห็นเกียงอะมาหา จำเริญน่ะที่บ้าน แล้วก็ชวนจำเริญเดินออกจากบ้านไปที่ที่หนึ่งที่ตรงนี้ก็คือที่ที่ตรงที่ว่า ไอ้จำเริญมาที่โดนดักจี้ครับอ๋อครับตรงจุดเกิดเหตุเมื่อตรงนั้นใช่ไหมใช่ตรงนั้นตรงนั้นก็คือมีป่า แล้วก็มีต้นตะแบกใหญ่อยู่ต้นหนึ่งจำเริญไอ้เจ้าเกียงก็พาจำเริญเดินมาเสร็จก็บอกจำเริญว่าเนี่ย ตัวข้าอยู่ตรงเนี้ยขุดข้าขึ้นมาหน่อย พอในฝันปั๊บจำเริญก็สะดุ้งตื่นก็คิดว่าเอ๊ะคือตอนแรกจำเริญก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าเอ๊ะมันคงจะถึงเพื่อนรักเคือเจ้าเกียงมากเกินไปเลยเก็บมาฝัน อืม แต่ปรากฏว่าจำเริญฝันแบบเนี้ยติดต่อกันถึงสามคืนสามคืนติดเหรอพี่ใช่ครับมันเลยตัดสินใจไปปรึกษาพ่อกับแม่ครับ พ่อกับแม่ผมบอกคือว่าคนที่นู่นน่ะเขายังเชื่อเรื่องเรื่องแบบนี้มากกว่าทางเราเยอะนะอืม บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นลางไม่ดีหรือว่าเจ้าเกี้ยงมันเกิดอะไรขึ้นแน่มันถึงได้มาเข้าฝันจำเริญถึงสามคืนติดจำเริญก็เลยตัดสินใจไปไปเล่าบอกความฝันให้เจ้าเฮียงฟังทีทั้งหมดก็เลยพากันเดินไปที่ณจุดจุดนั้นนะป่าที่ว่า ตอนที่จำเริญมาแล้วโดนดักจี้ดักปุ้นนะครับไปปรากฏว่าไปถึงมันก็เจอต้นตะแบกต้นใหญ่จริงๆเลยก็เลยตัดสินใจเดินไปจุดที่ไอ เจ้าเกียนชี้ให้ในฝันนะครับ ก็พากันลงมือขุดพอขุดขุดไปขุดมาปรากฏว่า มันเจอจริงๆ คุณเจออะไรฮะ มันเจอเป็นโครงกระดูกของคนนะครับ เออ ในลักษณะที่อยู่ครบหมดเลยอะครับ แต่คือตอนนั้นคือเป็นแต่โครงกระดูกแล้วไม่รู้ว่า มันเป็นโครงกระดูกของใครอืม แต่ปรากฏว่าคือเจ้าเฮียงมาด้วยเจ้าเฮียง เห็นเจ้าเฮียงก็ร้องไห้โฮเลยครับ เพราะเจ้าเฮียงจำได้ว่าชุดเสื้อผ้าที่โครงกระดูกชุดนี้คนแต่โครงกระดูกเนี้ยใส่เป็นเสื้อผ้าของเจ้าเกี้ยงที่เจ้าที่เฮียงเป็นคนซื้อให้ อืมเฮียงก็เลยร้องไห้โฮคิดว่าโครงกระดูกนี่น่าจะเป็นโครงกระดูกของเกียงแล้วเกียงตายได้ยังไงใครเป็นคนฆ่าเกียง คือตอนนั้นก็ หลายคนก็สันนิษฐานว่าเส้นทางตรงนี้มันมีการดักจี้ดักปุ้นกันบ่อยน่าจะน่าจะเกิดจากการดักปุ้นแล้วก็เกิดเหมือนแบบต่อสู้กัน แล้วก็โดนฆ่าตายแล้วก็ถูกฝังอำพรางกับศพอะไรเงี้ย ทีนี้พอขุดกระดูกมาได้ขุดอะไรมาได้ ก็เออ ก็ยังเจอที่ก็คือเหมือนแต่ว่ากฎหมายทางนู้นมันก็ยังไม่เหมือนไม่อะไรมากมายเนะครับนี่ทางเอ่อ ก็เลยตัดสินใจญาติพี่น้องของพ่อแม่ของเจ้าเกียงก็เลยตัดสินใจเออทำพิธีชาพนักกิจอะไรไป ส่งดวงวิญญาณให้เกียงไปสู่สุคติอะไรเงี้ย ส่วนไอ้ตัวจำเริญก็ได้จะปลอบใจเฮียงเพราะเฮียงก็จากที่ตอนแรกก็เฮียงก็เข้าใจผิดไง คิดว่านึกว่าเฮียงสามีตัวเองอ่ะไปมีผู้หญิงคนใหม่ไม่ยอมติดต่อกลับมา แต่ที่ไหนได้ คือเจ้าเกียงอ่ะมันกลับมาแล้ว แต่มันโดนฆ่าตายครับ เอียงก็ได้แต่เสียใจตัวจำเลยก็ได้แต่ไปปลอบใจเอียงนะครับ อืมเพราะจริง ๆ แล้วอ่ะใจหนึ่งอ่ะ ก่อนหน้าเนี้ยจำเลยอ่ะ มันรักชอบคือตัวของจำเลยอ่ะ มันรักเอียงมานานแล้ว อืมแต่ด้วยความที่ว่าจำเริญก็รักเคียงไอ้เจ้าเคียงก็รักเคียงครับ แล้วมังเอิญแล้วเหมือนว่าคล้ายๆว่าเหมือน จิตใจของเฮียอะเหมือนเอียงเอียงมาทางเจ้าเคียง แล้วคือตอนนั้นเหมือนก่อนจำเริญเล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่จำเริญจะมาเมืองไทยอ่ะไอ้เจ้าเกียงเพื่อนรักของจำเริญมันสารภาพว่ามันรักเฮียงมาก แล้วมันอยากจะสร้างครอบครัวกับเฮียง มันก็เลยตัดสินใจจะไปให้ผู้ใหญ่ก็คือให้ พ่อแม่ของมันไปสู่ก่อเฮียงพอจำเริญได้ยินอย่างนี้จำเริญก็เลยเออมันก็รักเฮียง แต่มันก็รักเกียงเพื่อนของมันมาก มันเลยตัดสินใจ ยอม ทิ้งบ้านเกิดเพื่อมาทำกินอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ลืมเฮียงไปได้นะครับ ผม ครับผม แต่จริง ๆ แล้วหลายปีมามันก็ยังไม่เคยลืมเฮียงเลยเพราะมันก็ยังไม่มีใครครับ แล้วเหมือนพอเทพอหลังจากที่เหตุการณ์นี้มาก็คือ มันก็ได้ปลอบแต่ก่อนที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ อันนี้ขึ้นมา มันมีเหตุการณ์หนึ่งคือหลังจากทำพิธี ชาปนกิจโครงกระดูกให้เจ้าเคียงได้ผ่านไปได้ไม่นานครับผม ครับ ปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านนะมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นครับ อืมอืมอืมเป็นพี่น้องกันชื่อว่าเจ้าคณากับเจ้านี่ เจ้าคณี ครับ มันกินเหล้ากันแล้วอยู่ก็ได้ทำการทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือฆ่ากันตายอด้วยความที่ว่าคณาคณีนี่มันก็เป็นเพื่อนกับจำเริญเหมือนกัน ครับ หลังจากไอ้ คณามันรับโทษติดคุกอยู่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าจำเริญก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนจำเริญก็เลยถามว่า เออ มันเป็นยังมายังไงทำไมเองถึงได้เลาะกันกันฆ่ากันตาย เพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นพี่น้องที่รักกันมากครับไอ้คณามก็เลยสารมันก็เลยบอกว่าวันนั้นอ่ะ ที่มันกินเหล้าอยู่ มันก็ปรากฏภาพหลอนคือมันเห็นร่างของน้องชายมันคือไอ้ที่นี่อ่ะ เป็นหน้าตาของเจ้าเกี้ยงอพอมันเห็นก็ตกใจกลัวมันเลยพังมือฆ่า เจ้า ไอ้เจ้าคณีไปออ้าวทีนี้จำเริญก็สงสัยงงแล้วทำไมเห็นหน้าเจ้าเกี้ยงแล้วทำไมมึงถึงฆ่ามึงถึงอยากฆ่าเกี้ยง มันจำเริญก็เค้นถามจน ไอ้คณามันสารภาพว่าจริงๆแล้ว อ่ะ ตัวมันกับไอ้เจ้าคณี น้องชายมันอะ เป็นคนฆ่าเจ้าเกียงเอง เอ้ย คือตอนนั้นมันรู้ มันรู้ข่าวว่าเจ้าเกียงจะกลับมา มันก็เลยไปดักป้นเจ้าเกียงคือไอ้สองคนเนี่ยมันนิสัยคือมันไม่ค่อยทำมากินอะไรกันนะมันนี้ซีนี้ใส่รักเล็กขโมยน้อย ครับแต่เขาไม่คิด แต่ คือไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นดักป้นฆ่าคุณได้ขนาดนี้ไงคือวันนั้นอ่ะ มันบอกว่ามันไม่ไม่ตั้งใจจะฆ่าเจ้าเกียงหรอก แค่ต้องการเงิน แต่เหมือนเจ้าเกียงมันก็ต่อสู้ดิ้นรนไง ครับ ต่อสู้ขัดขืนทำให้มันพลั้งมือฆ่าไปพอฆ่าเจ้าเกียงพลั้งมือฆ่าเจ้าเกียงตายมัน ก็ด้วยความที่มันกลัวความผิด มันสองคนกายคนีก็เลยจัดการขุดหลุมแล้วก็ฝังศพฝังร่างเขาไอ้เจ้าเกียงไว้ตรงที่ใต้โคนต้นตะแบกครับ ครับ แล้วก็เหมือนว่าคงจะเป็นเหมือนพอว่า ไอ้จำเริญไปหาศพของไอ้ เจ้าเกียงเจอไงพอขุดไอ้เจ้าเกียงออกมาเหมือนวิญญาณ าการของเจ้าเพี้ยงก็คงจะอืม มาทำให้เจ้าคณะชงบุรีเกิดภาพหลอนจนได้ฆ่ากันตายแล้วก็ได้ตัวเองต้องมารับโทษรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ไงครับผมทีนี้พอหลังจาก ไอ้จำเริญรู้จากปากของคณะว่ามันเป็นคนฆ่าเจ้าเกียงมันก็จำเริญก็มาบอก เพียงแล้วมาเล่าให้เพียงฟังเพียงก็ตกใจเพียงก็ไม่คิดว่าเออคนที่รู้จักกันจะเป็นคนฆ่าสามีตัวเองอะไรเนี่ยอืแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมาแต่จำเริญก็คอยเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนมาปลอบใจเพียง ครับเรื่อยมามันจนเกิดก่อเป็นความรักขึ้นมาครับ อืมครับ แล้วด้วยความที่ว่าไอ้จำเริญอ่ะมันรักเพียงอยู่เป็นทุนเดิม แล้ว มันก็เลยตัดสินใจว่า เออ มันจะขอดูแลเฮียงได้ไหมก็เลยตัดสินใจขอก็แต่งงานกับเฮียง ก็อยู่กินกับเฮียงครับ อืคือแรกๆอ่ะ จำเริญก็มีความสุขดีกับแต่งงาน แต่พอแต่งงานเราผ่านไปได้สักประมาณเดือนกว่าครับผมครับ เหตุการณ์ต่อไปเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ว่า พ่อแม่ของจำเริญเล่าจำเริญฟังทีนะครับ คือจำเริญมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคุณวีทำไมฮะ มันเป็นกลายเป็นคนสติเลอะเลือนเป็นคนจิตฟั่นเฟือนไปเลยครับ หมายถึงว่ากายอยู่ดีๆกลายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ เป็นคนบ้าบอเนาะหัวเราะร้องไห้คนเดียวนึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็หัวร้องไห้บางวันก็เดินแก้ผ้ารอบ หมู่บ้านอะไรเงี้ยคุยกับใครไม่รู้เรื่องไปเลยจากคนปกติขยันทำมาหากินกลายเป็นคนทำอะไรไม่ได้เลย ครับ ก็พาไปรักษารักษาหมอแผนปัจจุบันเขาก็รักษาไม่หาไม่เจอ แต่คือว่าเหมือนคล้ายๆว่า คนที่นู่นเขายังคิดถึงเรื่องไสยศาสตร์มากกว่าเขาก็คิดว่าเออตัวของจำเรือน่ะ น่าจะโดนของ แต่คือไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำของใส่ไงครับพ่อแม่หรือแม่แต่ทั้งเพียงก็แบบเป็นห่วงแล้วก็พาไปที่ต่างๆที่ตรงไหนที่เขาบอกเออมันสามารถล้างของแก้ของแก้คุณใส่ล้างอาถรรพ์ได้พาไปหมดพาไปแต่เหมือน ตอนแรกก็เหมือนจะดีสักพักก็กลับมาใหม่ ครับ เหมือนพาไปที่ตรงเนี้ยเหมือนจะทำพิธีเสร็จเหมือนจะดีขึ้น แต่ไม่กี่วันวันสองวันก็กลับมาใหม่เป็นเหมือนเดิมอคือมันเป็นอย่างเงี้ยจนมันจนใจคือว่า ทั้งเฮียนทั้งพ่อแม่ของจำเริญก็คือเหมือนแบบหมดหนทางแล้วไม่รู้จะพาไปไหนแล้วไปได้ก็เหมือนไม่หายแล้วที่เลยเหมือนว่า ก็คงจะเป็นเวรกรรมไม่รู้ไอ้จำเริญมันไปทำเวรทางกรรมอะไรไว้มันก็เลยได้เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องดูแต่คือเฮียนก็ดีอย่างหนึ่งครับ ถึงแม้จำเริญคนเป็นผัวจะเป็นเป็นบ้าเป็นบอสติแตกแต่เหมือนเฮียงก็ไม่ไม่ทอดทิ้งนะเฮียงก็ดูแลจำเริญเป็นอย่างดี ครับ ครับแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่า เฮียงได้รับข่าวว่าพี่สาว ที่แต่งงานไปอยู่หมู่บ้านอีกตำบลหนึ่งอ่ะแกไม่สบาย อืมล้มป่วยก็เลยแบบมันอยากให้เฮียงไปหาไปเยี่ยมคืออยาก อยากเจอหน้าน้องสาวอะไรเงี้ยครับ แต่ตอนนั้นเฮียงก็ลังเลก็คือว่าเขาก็ไม่อยากทิ้งจำเริญสามีไปเพราะว่าเออผัวตัวเองก็เป็นบ้าเป็นบอ ก็ไม่อยากจะปล่อยให้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทีแรกก็ว่าจะพาจำเริญไปด้วย อืแต่ทีนี้พ่อกับแม่จำเริญก็ค้านว่าเออจะพาไปทำไม อืมันก็เป็นบ้าเป็นบออย่างนี้จะพาเดินปางไปให้ลาบากทำไม เพราะว่า บ้านของพี่สาวเฮียงก็ไม่ใช่ใกล้ๆอะไรเงี้ย ดินทางไปคนเดียวสะดวกกว่าฉะนั้นไม่ต้องไปดูแลอะไรยังไง ก็จำเลยก็เป็นลูกของเขา เดี๋ยวเขาดูแลให้เองอืมพ่อพ่อแม่ของจำเลยพูดงั้นนะเฮียงก็เลยตัดสินใจให้จำเริญอยู่กับพ่อแม่ไปส่วนเฮียงก็เดินทางไปเยี่ยมพี่สาว ครับ ทีนี้หลังจากเฮียงเดินทางไป ปรากฏว่าวันนั้นน่ะ มีพระธุดงมาจากไหนไม่รู้ ก็มาที่บ้านของ พ่อแม่ของจำเริญนี่แหละครับผมก็มาคุยกับพ่อแม่จำเริญก็มาถึงว่คุยกับพ่อแม่จำเริญว่าลูกของโยม เป็นอย่างนี้ใช่ไหมโดนของใช่ไหมคือพอได้ฟัง พ่อแม่ของจำเริญก็ตกใจว่าพระธุดงค์ท่านนี้ก็คือ แกมพ่อแม่ของจำเริญไม่เคยเห็นหน้าเลยพระธุดงค์ท่านนี้ท่านมาจากไหนก็ไม่รู้ ครับ พระธุดงค์ท่านนี้ก็พูดขึ้นว่าตัวของท่านน่ะ มีบุพกรรมกันมาในชาติปางก่อนกับจำเริญ ครับทำให้ท่านต้องมาหน้าวันนี้ก็คือต้องการมาช่วยจำเริญผม แต่ตัวท่านไม่สามารถช่วยเองได้ ท่านบอกว่าเนี่ยให้พาจำเริญไปหา หมอทำที่บ้านที่ตรงนี้นะ ไป ไปถึงเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเอง อะไรเนี่ย อืม พอได้ฟังปั๊บ พ่อแม่ของจำเริญก็รีบพาจำเริญไปเลยครับผม ไปถึงก็ไปเจอบาดไปถึงบ้านนี้ก็ถึง ก็เห็นหมอท่านเนี้ยรออยู่แล้วครับ บอกว่าเนี่ย ท่านรู้ด้วยฌานก็คือมีพระธุดงมาบอกท่านแล้วว่าให้ช่วยเหลือจำเริญหน่อย ครับผมหมอทำท่านนี้ท่านก็ทำพิธีถอดของคือ ระหว่างที่ถอนออกมาเนี่ยเหมือนจำเริญจะดิ้นสู้ครับผม แต่ก็คือเหมือนก็ต้องทำพิธีทุกอย่างล็อกทั้งล็อกทั้งมัดตัวไว้ปรากฏว่า พอถอนของออกมาของที่ออกมาจากตัวจำเริญมัน คือจำเริญมันอ้วกออกมานะอืมคุณีครับปรากฏว่าอ้วกที่มันออกมา มันมีเป็นหนอนแบบตัวเป็นๆน่ะออกมาจากยั่วเยอะยุ่ยเยอะออกมาจากปากจำเริญนะครับ คือหนอนเป็นๆน่ะ คุณบีมันออกมาจากร่างกายคนมันเน่าในเหรอจำเริญเขาเหมือนติวคนเน่าข้างในนี้เหรอพี่ มันเหมือนว่าคือ เหมือนมันโดนเขาบอกว่า จงเลินอ่ะโดนทำของใส่แล้ว ของทุกอย่างมันเน่าอยู่ข้างในแต่คือยังดีที่มาทันครับจังแก้ไขได้ทันอะไรเงี้ยออออแต่คือของของของที่เขาทำเนี่ย คือเขาสั่งไม่ให้ตายในทันทีไงมันเหมือนเป็นของเกี่ยวกับผอบผีตายโหงอะคือมันค่อยๆกินกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่อยๆตายอะคือมันทำให้ทรมานให้ค่อยตาย สติฟั่นเฟืองไปเรื่อยๆนี่ยคเัีย นี่พอหลังจะทำพิธีอะไรเสร็จเขาบอกว่า เนี่ยในช่วงนี้ยังเป็นช่วงเจ็ดวันอันตรายนะหมอผีเขาบอกว่า ขอให้จำเริญอยู่แต่ในบ้าน จะออกนอกบ้าน และอย่าให้ใครนอกจากพ่อแม่ที่พามาเนี่ย คนอื่นห้ามให้เจอจำเริญเด็ดขาด อืม แม้แต่เมียแม้แต่เมียก็คือ ต้องบอกเมื่อคืนเล่ากับพี่เอมันมันเล่าตกไปช่วงนี้มันออออออวันนี้เหมือนมาเล่าคุณบีแบบจะเล่าให้เต็มๆหน่อยครับ พอหลังจากถอนของอะไรเสร็จอ่า พ่อกับแม่จำเรือก็ให้จำเรืออยู่แต่ในบ้าน แล้วปุ๊บไอ้เจ้าเฮียงก็กลับมาอ่าพอกลับมาถึงสิ่งแรกที่มามาเลยเจ้าเฮียงก็รีบมาที่บ้านของพ่อแม่ของจำเรือเพื่อที่จะมา รับจำเรือกลับไปอยู่บ้านครับ แต่พอมาถึงก็บอกว่าจำเริญอยู่ไหมพ่อแม่บอกจำเริญอยู่ แต่ตอนนี้คือจำเริญไปไหนไม่ได้จำเริญไม่สบายหนักป่วยหนัก นอนอยู่ในบ้านพอเฮียงได้ฟังเฮียงก็เป็นห่วง สามีเฮียงก็ทำท่ากระตือร้นอยากจะเข้าบ้านไปดู แต่พ่อแม่ของจำเริญก็ไม่ให้ไป เพราะว่าบอกว่า เนี่ยหมอเขาสั่งไว้ห้ามให้เจอใครเด็ดขาดคือเฮียงพยายามจะขยันจะขยอจะเข้าบ้านได้ แต่พ่อกับแม่ก็ของจำเริญก็ใจแข็งก็ไม่ยอมให้เข้า เฮียงเลยต้องกลับบ้านไป แล้วปรากฏว่าเฮียงก็เที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวมาทุกวันนะ จะขอเข้าไปเจอหน้าจำเริญให้ได้ แต่ พ่อกับแม่ก็ไม่ยอมให้เจอ จนพอครบเจ็ดวันปรากฏว่าอ่ามันหายจริง ครับจำเริญกลับมามีสติสตังครบทุกอย่าง ทีนี้ก็เออพอหายปั๊บหายจำเริญก็คำแรกที่มันถามเลยเรื่องเฮียงเป็นไงมั่ง ก็คือมันก็คิดถึงเมียมันครับ อืมก็คือไม่เป็นไรก็ทีนี้ก็กลับพอหายอะไรเสร็จก็เหมือนน่าหมอเขาไม่ก็ไม่สั่งอะไรบอกพอหลังจากพ้นเจ็ดวันแล้วก็ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว อืมอืมก็ปล่อยให้จำเริญกลับไปอยู่กับเฮียนได้แต่พอหลังจากจำเริญหายอ่ะปรากฏว่า พอจำเริญหาย เจ้าเฮียงนั้นมีอาการแปลกๆครับ คืออาการอะไรทุกอย่างที่จำเริญเคยเป็นปรากฏว่าเจ้าเฮียงดันเป็นอ้าวย้ายคนดิมันย้ายไปเข้าคนอื่นดิเงี้ยกลายเป็นคนบ้าบอไปเลยทีนี้จำเริญก็สงสารเมีอไม่รู้จะช่วยยังไงถึงขั้นที่ว่าเฮียงเป็นถึงขั้นที่ว่าแก้ผ้าวิ่งไล่ปั้มผู้ชายในหมู่บ้านอ่ะอุ้ยหนักเลยนะหนักเลยทีนี้ก็ จำเริญก็สงสาร เฮียงสงสารเมียตัวเองก็พาไปหาหมอคนที่ถอนของให้ตัวเองนั่นแหละแต่ไปหมอท่านนี้ท่านบอกว่าท่านช่วยไม่ได้ ครับ เพราะเหตุเกิดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเวรกรรม ครับ เป็นเวรกรรมที่เฮียงได้กระทำไว้ตัวท่านไม่สามารถช่วยได้เฮ้ยแม้แต่ว่าจำเริญจะร้องไห้อวอนขอหมอให้ช่วยยังไงหมอก็ช่วยไม่ได้ ท่านทำไม่ได้จริงคือพอกลับมา จำเลยกั้นจะเสียใจนะว่บครับว่าเมียตัวเองเป็นเงี้ย ก็เลยไม่รู้จะทำไง ก็เลยไปเยี่ยมในคณาที่คุกเพื่อจะไปเออเหมือนจะไปเหมือนคล้าย ๆ ว่าเออจะไปบอกให้ฟังว่าเฮงเป็นอย่างนี้วะ กูก็เครียดมากเลยรู้ทำไมเมียกูถึงเป็นอย่างนี้อยู่ๆก็มาเป็นอย่างเนี้ย พอคณาได้ฟังคณาก็ตกใจคณาก็เลยพูดว่า เออ ถ้าข้าจะขอโหสิให้เองโหสิกรรมไม่ฆ่า อะไรไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยอ่าใช่จำเลยก็ถามโหสิกรรมเรื่องอะไรรู้ไหม จริง ๆแล้วอ่ะ ที่จำไอ้คณากับคณีไปดักต้นในเคียงอ่ะอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ จริง ๆ มันเป็นการวางแผนทุกอย่าง และคนที่สั่งให้ คนากับคณีไปดักปุ้นไอ้เกียงก็คือ ตัวของไอ้เจ้าเฮียงเองนี่แหละเจ้าเฮียงเองนี่แหละอ้าวจำเลยก็ตกใจมันเป็นเพราะอะไร คือพอไอ้เกียงกับเฮียงแต่งงานกันได้ไม่นานใช่ไหมครับ ครับทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้เกียงมันรักเฮียงมากมันก็เลยอยากสร้างครอบครัวที่มันคงขึ้นมันก็เลย ตัดสินใจ เออมาเข้ามาทำงานที่ ประเทศเราประเทศไทยแหละเพื่อจะเก็บเงินมาปลูกบ้าน สร้างครอบครัวสร้างสานะอ่าเลี้ยงก็มาอยู่ไทยก็ทำงานทุกอย่างงานหนักเอาเบาสู้ แล้วก็กินแบบประหยัดมัดซัดอบออมก็คือเพื่อที่จะเก็บเงินได้เยอะๆ และคือระหว่างที่ ไอ้เจ้าเกียงมาอยู่ที่กัมพูเดียเนี่ยอืม ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งไอ้เจ้าตัว คือเกียงมันก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีอ่ะแต่ด้วยความที่ไอ้ เจ้าคณะคณีมันเป็นเหมือนคล้ายๆพวกคนไม่ค่อยจะดีแล้วใช่ไหมวันหนึ่งมันคือสองคนนี้มันเมา อืแล้วมันนั้นเห็นไอ้เจ้าเกียงไอ้เจ้าก็คือเห็นไอ้เฮียง อ่ะ เดินอยู่คนเดียว มันก็เลยชุดไอ้เฮียงไปข่มขืน อืมตอนแรกก็เป็นการข่มขืนใจ แต่พอใครจะไปรู้ว่าไอ้เจ้าเฮียงมันนันชอบมันนันติดใจรถสวัสดิ์ที่สองคนนี้มันให้ขึ้นมาอ มันก็เลยมีอะไรแอบมีอะไรกับสองคนนี้มาตลอด เอาเป็นอย่างนั้นไป เออ ครับ แต่มันก็ยังแต่ตัวมันก็ยังรู้ว่าตัวมันมีสามีคือเกียงแล้วว่าวันหนึ่งก็คือ เกียงโทรมาบอกว่า อยากเกียงจะมีเงินเก็บพอนะเกียงจะกลับมาบ้าน เออเออก็บอกกับเกียงว่าเนี่ย ตัวเกียงจะกลับมาวันนั้นวันนี้ ด้วยความที่ว่าไอ้เฮียงอ่ะ มันหลงรสสวัสดิ์ของไอ้คณาข้านีไปแล้วครับ มันก็ไม่อยากจะอยู่กับเจ้าเกียงแล้ว มันก็เลยตัดสินใจบอกให้เจ้าธนาคเนีย ไปดักปุ้นคือไปดักฆ่าเจ้าเกียงเลยแหละว่าเดี๋ยวนี้เจ้าเกียงจะกลับมาเดินเส้นทาง เนี้ยครับโคตรบาปบาปกรรมเลยเออเออครับแล้วธนาคเนียก็ จัดการฆ่าเกียงสำเร็จ แล้วก็จัดการฝังศพเจ้าเกียงไว้ตรงที่ ต้นตะแบกเพื่อที่ว่า จะเป็นการเขาเรียกอะไรก็คืออำพรางศพเนาะเพราะที่นู้นในเรื่องกฎหมายเขาไม่เท่าไหร่ไง พวกพวกนี้มันก็เลยสบายลอยนวลได้ โดยที่ว่าพ่อแม่จะเกียงก็ไม่รู้ว่าเออ จะเกียงกลับมาประเทศยังอะไรเงี้ยก็จะก็คนที่รู้ก็มีแค่สามคนครับแล้วสาเหตุที่ว่าทำไม ตัวของจำเริญถึงเป็นบ้าใบมาก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าจำเริญเป็นคนไปเจอศพของไอ้เจ้าเกียงอและทำให้ขุด ศพยกเกียมาทำพิธีและจนทำให้คณาัณีเกิดภาพหลอน แล้วก็ฆ่ากันตาย ก็คือไอ้คณีตายส่วนคณาต้องมาติดคุกก็คือไอ้เฮียง อ่ะ มันรักมันหลงอ้คณาคณีมากครับ แล้วจำเริญเป็นสาเหตุที่ทำให้คณีตายให้คณาต้องติดคุกทำให้เฮียงมันโกรธแค้นจำเริญแต่มันก็แกล้งยอม แต่งงานกับจำเริญแล้วก็ทำของใส่จำเริญเพื่อให้จำเริญบ้าแล้วไม่ตายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือแบบไม่ให้ตายทีเดียวเลย แต่ก็คือให้ทรมานเรื่อยๆเรื่อยๆแบบคือเหมือนต้องการฆ่าแบบเลือดเย็นอ่ะครับแต่คือเหมือนก็ดวงของจำเริญยังไม่ถึงคาดก็เลยรอด ก็มีคนมาถอนของได้นี่หลังจากถอนของอะไรได้ของทุกอย่างที่โดนถอนน่ะ มันก็ต้องย้อนกลับไปหาคนที่ทำนะครับครับ ใช่ครับก็คือยังเป็นคนทำของใส่จำเริญพอจำเริญถอดของได้ของเหล่านั้น มันก็ต้องย้อนสะท้อนกลับมาหาตัวเฮียงครับ ครับผมแล้วสาเหตุที่ว่าจำเริญที่เคยฟังจากที่พ่อกับแม่เล่าฟังว่ามีพระธุดงมาบอกแล้วทำไมพระธุดงท่านนี้ไม่ไม่ถอดของให้ก็คือหมอหมอทำที่ถอนของจำเริญเขาบอกว่า ก็เพราะสาเหตุนี้แหละ เพราะถ้าถอนของเสร็จของทุกอย่างมันต้องย้อนกลับมาหาตัวคนทำ ถ้าพระธุดงท่านทำท่านก็จะศีลขาดท่านก็จะอาบัติอ่าใช่ใช่ คือท่านรักษาศีลอยู่ ท่านไม่สามารถทำให้ได้ แต่ท่านแค่มาบอกเรื่อ่ว่า ตัวท่านกับจำเลยนั้นมีบุพกรรมร่วมกันมาแต่ชาติก่อน ท่านก็เลยต้องมาช่วย ครับ คือพอจำเลยได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดรู้เรื่องทั้งหมดจำเลยแบบก็คือแบบเสียใจมากอ่ะตัวเองก็รักเฮียงสุด สุดจิตสุดใจ แต่ก็ไม่คิดว่าเมียที่ตัวเองรักจะกล้าทำกับตัวเองอย่างนี้ ถึงขั้นที่จะฆ่าตัวเองแบบ คุณวีคิดดูโดนของแล้วไม่ตายเลยเออต้องอยู่แบบทรมเรื่อยๆมันเป็นการฆ่าที่เลือดเย็นมากใช่ครับ แล้วก็มองเองทุกวันแบบนั้นด้วยนะโคตรเลือดเย็นเลยนะผมพูดตรงนะอันเนี้ยเออครับสาเหตุที่ว่าจริง ๆ อ่ะ เวลาตอนแรกก่อนที่จะเจอหมอทำคนเนี้ยพ่อกับแม่ของ เจียนไอของจำเริญพาไปหาหมอที่อื่นเขาจริงๆเขาถอนได้นะ แต่ทุกครั้งที่ไปเทียนไปด้วย ครับออกก็เติมเรื่อยๆ้วใช่ก่อนจะไปทำของกันไว้ พอกลับมาเติมไปอีก มันก็เลยไม่หายไงก็สาเหตุที่ว่าจนครั้งสุดท้ายก็คือหมอทำท่านนี้บอกว่า ห้ามไม่ใครมา เจอกับจำเริญเลย เพราะว่าท่านกลัวเพราะตอนนั้นหมอทำ ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำของใส่ จำเลยไงครับผมแต่เขาของของเขาเขาทำคือว่ามันจะหลุด มันจะสลายก็คือเจ็ดวันคือในระหว่างเจ็ดวันเนี่ยห้ามใครมาเจอจำเลยเป็นอันขาดเพราะกลัวว่าไอ้คนที่ทำของมันจะมาเติมของใส่ไงเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหพี่ผมนี่พูดตรงๆนะผมไม่เสียใจเลยที่ขอให้พี่วุฒิ เล่าเรื่องนี้ในช่องผมใหม่ในวันนี้พี่พูดตรงๆเมื่อวานต้องบอกว่าผม เนี่ย ฟังเรื่องของพี่เนี่ย เรื่องนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง ครึ่งเลยครึ่งของครึ่งเลย แล้วผมเนี่ย กัดฟันว่าจะไม่กดฟังย้อนหลังในบ้านพี่เอ เพราะว่าผมอะว่าผมอยากฟังเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าท้ายๆเรื่องโคตรเข้มข้นเลยนะฮะ คุณผู้ชมผู้ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ เดี๋ยวผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่วุฒิจะจะต้องจะต้องรู้สึกว่า เอ้ยเมื่อวานพี่เอกก็สรุปเรื่องมาแล้วเดี๋ยวผมให้พี่วุฒิฝากเรื่องอะไรอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสรุปเรื่องให้ฟังแล้วกันเผื่อใครบางคนตามเรื่องไม่ทันนะนะ เพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างอลหม่านพอสมควรเลยนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่วุฒิได้รับฟังมาจากเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราถูกไหมพี่วุฒิเนาะใช่ครับนะฮะเล่าเล่าให้ฟังมาเมื่อประมาณเมื่อไหร่นะพี่ปลายเดือนที่แล้วครับอ๋อเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วโหโคตรดี ผมบอกเลยว่า เมื่อวานเนี้ย ผมฟังเรื่องนี้เสร็จผมถึงกับต้องพิมพ์บอกพี่เอ ว่า พี่เอดีวิธีบอกทีว่าจะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นละครวิทยุครบรถมาก ผมโคตรดุเซอร์ไพรส์มากเลยนะโคตรดุเรื่องนี้โคตรดุเมื่อวานเออที่ก็คุยกับพี่เอ ผมรู้สึกผม ผมว่า เมื่อวานผมยังเล่าไม่ได้ทีเท่าไหร่นะเออ ผมยังแต่พี่เอ บอกเออแต่ ต้องยอมรับต้องขอบคุณพี่เอมากพี่เอสุกเรื่องให้เข้าใจง่ายเลย ใช่ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยก็ผมก็คงต้องทำเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะมีดีเทล ในเรื่องของรายละเอียด และการต่อเรื่องค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมผู้ฟังบางทีฟังแล้วอาจจะแบบ เคลิ้มตามเรื่องผมเคยเป็นผมเข้าใจ เคลิ้มตามเรื่องไปเรื่อยจนบางที เอ๊ะไอจุดนั้นจุดนี้มันมาเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงนะ แต่ว่าผมเข้าใจพี่วุฒิเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานพี่วุฒิก็ฟังตอนสรุปไปทีแล้ว เดี๋ยววันนี้จะกลายไปฟังแล้วเดี๋ยวจำเจเกินนะฮะ อ่ะ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใครนะฮะอยากติดตามพี่วุฒิเพิ่มเติมนะฮะ ตอนนี้พี่วุฒิทำช่องอยู่ด้วยพี่วุฒิฝากช่องเสียหน่อย ครับฝากช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะครับ ชื่อช่องว่าวุฒิเป็นวักรักหมาแมวครับผมคอนเทนต์น่ารักแล้วก็ฝากเพจด้วยครับ ครับพี่ ใช่ฝากเพจด้วยก็เพจก็ชื่อเดียวกันครับวุฒิเป็นวักรักหมาแมวเหมือนกันครับ ผมเมื่อไหร่ทำทิกตอกเนี่ยทำ ทิกตอกก็มีช่องอยู่แล้วเออนะฮะสามช่องทางเลย Facebook YouTube TikTok นะฮะ ไปติดตามเลยชื่อเดียวกันหมดใช่ไหมพี่วุฒิรักหมาแมว ถ้าเป็น t ิ k t o k น่าจะชื่อว่าชื่อชื่อเดียวกับเฟซนะครับคุณชายวุฒิคุณชายวุฒิรักแมว รักแมว นะฮะ ก็ไปตามดูแล้วกันฮะคอนเทนต์น่ารักดีฮะกับน้องหมาน้องแมวนะฮะ ก็อยากให้ช่วยกันนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้อง ๆ ในรายการนะช่วยกัน ไปกันคนละหนึ่งซับสไครป์ก็ได้ฮะ แล้วก็มันจะได้ผ่านกฎไง พอเมื่อช่องผ่านกฎทุกทุกๆการดูทุกๆการมองเห็น มันก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับช่องนะฮะ พอมันเป็นปุ๊บทีเนี้ยเราก็เป็นผู้สนับสนุนในช่องนั้นโดยที่ก็เป็นผู้ดูผู้ชมนั่นแหละฮะแต่สุดท้าย YouTube เป็นคนปันเงินแบ่งผลกำไรให้จากโฆษณาต่างๆ แล้วเราก็ได้ร่วมทำบุญจากการนั่งดูคลิปของพี่วุฒิไปด้วยนะฮะ เป็นหนึ่งคนที่ช่วยสนับสนุนกันฮะ จะได้แบบว่า เออพี่วุฒิเขาก็จะได้มีรายได้ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาตามข้างทางด้วยแล้วก็แมวที่บ้านด้วย พี่วุฒิดูแลหลายที่นะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะโอเค นะขอบคุณมากเลยครับพี่วุฒิขอบคุณคุณวีเหมือนกันครับใช่ครับ เรื่องนี้ต้องบอกเลยเดี๋ยวผมอาจจะขอโอกาสในการโทรหาพี่วุฒิหลังไม่อีกนิดนึงอาจจะต้องสอบถามเรื่องไดอะล็อกในในในตัวละครเพิ่มเติม แล้วก็เดี๋ยวลองคุยกับพี่เอก่อนด้วย